จะเป็นวิธีการกำจัดรอยค้ำใต้ตา ปัญหายอดฮิตของสาวๆหรือแม้กระทั่งหนุ่มๆก็ตามตาเนี่ยค่ะตอนนี้เรามีวิทยาการสมัยใหม่คือเป็นเทคนิคจากฝรั่งเศสนะคะเป็นตัวยาที่ช่วยในเรื่องของการลดรอยค้ำใต้ตาได้จริง ๆนะคะโดยว่าไม่ไม่ต้องอาจจะไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์สำหรับคนที่กลัวฟิลเลอร์นะคะ ตัวนี้จะเป็นวิตามินหลายๆชนิดเกี่ยวกับการลดเบ็สีผิวแล้วก็เป็นส่วนประกอบของไฮยาที่ค่อนข้างปริมาณมาก แล้วก็จะให้ฟิลลิ่งของการเป็นการลดรอยคล้ำได้อย่างเป็นธรรมชาติเดี๋ยวหมอจะมาสาธิตให้ดูนะคะ ก็จะเห็นว่าตัวรอยคล้ำที่ใต้ตาเนาะเพราะว่าคนไข้เนี่ยเป็นเป็นภูมิแพ้ตอนฉีดนะคะ ก็จะมีการทายาชาไว้เรียบร้อยแล้ว คนไข้ก็จะไม่เจ็บทำการรักษารอยคล้ำใต้ตาแล้วนะคะดูกันนะคะ ระหว่าง ด้านขวากับด้านซ้ายที่ยังไม่ได้ฉีดนะคะก็เห็นว่าข้างเนี้ยค่ะจะดูจะดูรอยค้ำจางลงกว่าข้างซ้ายที่ รักษารอยค้ำใต้ตาได้จริงโดยที่ไม่เจ็บ แล้วก็เห็นผลนะคะ วิธีการทำเนี่ยระยะห่างก็คือจะห่างกันประมาณเดือนละครั้ง ประมาณสัก3ครั้ง หลังจากนั้นเนี่ยก็จะอยู่ได้ยาวเลยค่ะมาทำอีกทีนึงประมาณ6-8 เดือนครั้งได้เลยนะคะ ดีใจด้วยกับสาวๆทุกคนนะคะ ที่เดี๋ยวนี้เรามีวิวัฒนาการที่ง่ายปลอดภัยแล้วก็เห็นผลจริงค่ะเจอกันที่